The sun is slowly sinking and ever hate to be alone แต่วันนี้ไม่เหมือนเดิมไม่มีความเคลื่อนไหวมีแต่ฉันกับลมหายใจ จะทำอย่างไรเมื่อใจไม่เคยลืม i t feel s just like the same old song changes I can still feel that pain Like the rain is cutting through my vein ทุกครั้งที่คิดถึงเธอ ตอนนี้เธอจะเป็นเช่นไร ภาพในฝันเธอไม่เลือนหายไป Just the same as always ทำได้เพียงแค่นั้น เราไม่มีทางได้พบกัน แต่นานเพียงใดยังจำไม่เคยลืม It feels just like the same old song เพลงที่ฉันไม่เคยจะลืมดังขึ้นมาในใจฉัน The story never changes พลงที่ฉันไม่เคยจะลืมดังขึ้นมาในใจฉัน The story never changes I can still feel that pain like the rain is cutting through same.